กับมีชำนาญในการช่าง จะรวมสร้างชาติไทยให้ไพศาลให้รุ่งเรืองเป็นเมืองมโหฬารทุกสิ่งตับจะกประการด้วยมือเรา อันฝีมือและความรู้ครูพรำสอน